วัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะ ดิฉันอาจารย์ ดรธัญญานีโพธิสารยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูล9ในส่วนของการเงินและการบัญชีค่ะ เรื่องการเงินและการบัญชีนั้นนะคะ ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในธุรกิจค่ะ ทุกๆธุรกิจนะคะ จะต้องมีการดูแลการเงิน เพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางธุรกิจของตัวเอง และมีการนำเอาข้อมูลทางบัญชี มาใช้ประกอบการตัดสินใจ ทำให้การดำเนินงานด้านการบัญชีและการเงินนั้นนะคะ มีความจำเป็นต้องมีความละเอียดถูกต้องและครบถ้วน ในหัวข้อนี้นะคะ จะกล่าวถึงกระบวนการการทำงานของการบัญชีและการเงิน รวมไปถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการทรัพยากรการเงินและการบัญชี ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่กระบวนการของการเงินและการบัญชีกันก่อนเลยนะคะ เพื่อความชัดเจนจะขออธิบายแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ค่ะ ก็คือการทำงานและความรับผิดชอบของฝ่ายการเงิน และการทำงานและความรับผิดชอบของฝ่ายบัญชีค่ะ เรามาเริ่มเรียนรู้กันที่ฝ่ายการเงินนะคะ ฝ่ายงานการเงินเป็นหน้าที่หลักของหน่วยงานต่างๆที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการมอบหมายทางธุรกิจค่ะ เนื่องจากว่าบางธุรกิจอาจจะมอบหมายงานการเงินให้กับฝ่ายธุรการ หรือเจ้าของกิจการทำหน้าที่เป็นฝ่ายการเงินเอง รูปแบบพวกนี้ไม่ตายตัวนะคะ แต่เพื่อการควบคุมภายในที่ดีของกิจการ งานการเงินนั้นไม่ควรมอบหมายให้กับบุคคลที่ทำหน้าที่บันทึกบัญชี เพราะจะทำให้เกิดช่องทางในการทุจริตได้ง่าย และตรวจสอบไม่ได้ค่ะ งานการเงินนั้นนะคะสำคัญมากที่จะต้องมอบหมายให้กับบุคคลที่น่าเชื่อถือ มีผู้ค้ำประกัน และต้องมีการตรวจสอบการทำงานอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอแบบไม่แจ้งล่วงหน้าค่ะ พราะเงินเป็นสินทรัพย์ที่ยากต่อการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของ หน้าที่หลักๆของฝ่ายการเงินในการดำเนินธุรกิจนะคะ สามารถแบ่งได้เป็น 3 หน้าที่ด้วยกัน ก็คือหน้าที่ในการรับเงิน หน้าที่ในการจ่ายเงิน และหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคารและเช็คค่ะ เรามาดูเรื่องการรับเงินกันก่อนเลยนะคะ ค่ะ ในกระบวนการการรับเงินของธุรกิจนะคะ การรับเงินของธุรกิจนั้น มักจะมาจากรายได้หลักของกิจการค่ะ ซึ่งการรับเงินนั้นนะคะ เราจะพูดถึงเรื่องของการรับเงินสดก่อนนะคะ ส่วนการค้าขายที่เป็นเงินเชื่อ เราจะไปคุยกันอีกทีในเรื่องของการรับชำระหนี้ค่ะ ในธุรกิจบริการรายได้หลักหรือรายรับหลักของธุรกิจนะคะ ก็จะเป็นรายได้ที่มาจากการให้บริการ หรือรายได้ข้อบริการที่เป็นเงินสดค่ะ ส่วนในธุรกิจพาณิชยกรรมนะคะ รายได้หลักหรือรายรับหลักของธุรกิจก็จะมาจากการขายสินค้าซึ่งเป็นเงินสดค่ะ ส่วนรายได้ของธุรกิจอุตสาหกรรมนะคะ ก็จะมาจากการขายสินค้าที่ธุรกิจนั้นผลิตสำเร็จนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะมาดูขั้นตอนการรับเงินสดกันค่ะ เมื่อกิจการได้ทำการมอบหมายให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการรับเงินแล้วนะคะ หากมีการรับเงินจากลูกค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน กระบวนการนั้นก็จะเริ่มที่ลูกค้าค่ะ เมื่อลูกค้าทำการติดต่อ เพื่อที่จะชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ ก็จะต้องมาติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายนะคะ โดยลูกค้าก็จะนำเงินสด ที่ต้องการจ่ายเงิน พร้อมกับแจ้งรายละเอียดของการจ่ายเงินนั้นให้กับบุคคลหรือหน่วยงานนั้นได้ทราบค่ะ เมื่อหน่วยงานได้รับการติดต่อ และได้รับเงินสดจากลูกค้านะคะ ก็จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการรับเงินค่ะ โดยหลักฐานนั้นอาจจะเป็นตัวเงินสดเองนะคะ หรืออาจจะเป็นบัตรเครดิต หรือสิ่งเทียบเท่า เช่นบัตรเดบิต ก็ได้นะคะ โดยจำนวนเงินที่ลูกค้านำมาจ่ายนั้นจะต้องเท่ากันหรือมากกว่าข้อมูลในการชำระเงินของลูกค้าค่ะ เมื่อทำการตรวจสอบเรื่องของเงินและเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะ ผู้ทำหน้าที่รับเงินก็จะทำการจัดทำใบเสร็จรับเงินค่ะ ใบเสร็จรับเงินนี้นะคะ เป็นเอกสารหลักฐานทางกฎหมาย ที่สัมภากรกำหนดให้ธุรกิจจะต้องจัดทำแล้วก็แลกเปลี่ยนกับการชำระเงินของลูกค้าค่ะ โดยเมื่อลูกค้าได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วนะคะ ลูกค้าก็จะสามารถนำเอาใบเสร็จรับเงินนั้น ไปใช้ประโยชน์ในการบันทึกการจ่ายเงินที่ฝั่งของลูกค้า รวมถึงกิจการเองนะคะ ก็จะเอาใบเสร็จรับเงินนั้นไปเป็นหลักฐาน ในการตรวจสอบกับเงินสด และนำเอาไปทำการบันทึกบัญชีเมื่อสิ้นวันค่ะ จากที่กล่าวไปแล้วนะคะ การรับเงินนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในตลอดทั้งวันที่ผ่านมา เมื่อกิจการได้รับเงินครบแล้วนะคะ และใกล้จะปิดกิจการ ก็จะมีขั้นตอนของการรับเงินเมื่อสิ้นวันเกิดขึ้นค่ะ หน่วยงานการรับเงิน มีหน้าที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการรับเงิน ซึ่งก็คือตัวใบเสร็จรับเงินทั้งหมดที่ได้ออกไปในทั้งวันนั้นนะคะ เมื่อเทียบกับตัวเงินสด หรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด เช่น สลิปบัตรเครดิต ที่รับจากบัตรเครดิต และสลิปบัตรเดบิตต่างๆนะคะ รวมไปถึงเช็ค ถ้าหากว่ากรณีที่กิจการรับเช็ค เป็นการชำระเงินด้วย เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างตัวใบเสร็จ ในยอดรวมนะคะ กับจำนวนเงินทั้งหมดที่ถืออยู่ ว่ามีความถูกต้องตรงกันแล้วนะคะ หน่วยงานรับเงินก็จะมีหน้าที่ทำรายงานสรุปการรับเงินประจำวันค่ะ โดยทำการสรุปว่า มีใบเสร็จทั้งหมดกี่ใบที่ทำการออกในแต่ละวันนะคะ แล้วก็จำนวนเงินที่ได้รับตามแต่ละใบเสร็จ รวมถึงสรุปยอดของเงินสดที่ถืออยู่ พร้อมกับตัวสลิปบัตรเครดิต และเช็คค่ะ นี่เป็นเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลนะคะ ในส่วนของการจัดการเกี่ยวกับตัวเงินสด เช็ค และตัวสลิปบัตรเครดิต ก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะ ตัวเงินสดนั้นนะคะ ถ้ามีความเป็นไปได้ หน่วยงานรับเงิน ก็ควรที่จะต้องนำเอาไปฝากธนาคารของกิจการนะคะ ให้ทันในวันนั้นๆ หรือถ้าเป็นไปไม่ได้ ก็จะต้องนำไปฝากในวันถัดไปในทุ่งเช้านะคะ ส่วนเรื่องของสลิปบัตรเครดิตก็ต้องถูกเก็บรักษาไว้ เพื่อตรวจสอบกับบัญชีเงินฝากธนาคารที่ธนาคารโอนเงินตามสลิปบัตรเครดิตเข้าสู่บัญชีที่ผูกไว้ค่ะ แต่ถ้าเป็นเช็คนะคะ ก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าเช็คนั้นถึงกำหนดที่จะนำฝากได้หรือยัง ถ้าไม่ได้ก็ต้องออกไปเก็บไว้ในเซฟค่ะ เพื่อทำการดูแลให้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะ เช่นเดียวกับเงินสดที่ไม่สามารถนำไปฝากธนาคารได้ทันที ก็จะต้องถูกจัดเก็บไว้ในเซฟอย่างปลอดภัยเช่นเดียวกันค่ะ เมื่อเราทราบเรื่องของการรับเงินกันไปแล้วนะคะ เรามาดูในเรื่องของฝั่งของการจ่ายเงินกันบ้างค่ะว่าเป็นยังไง ในการจ่ายเงินของกิจการนั้นนะคะ เป้าหมายหลักของการจ่ายเงินก็คือ เป็นการจ่ายเงินที่มั่นใจว่าจ่ายให้กับบุคคลที่มีสิทธิ์รับเงินนั้นจริงๆ และการจ่ายเงินนั้น ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้อำนาจอนุมัติให้จ่ายแล้วด้วยค่ะค่าใช้จ่ายที่จะจ่ายนั้นนะคะ จะต้องมีจำนวนที่ครบถ้วนและถูกต้องเกิดขึ้นจริงเท่านั้นค่ะ โดยการจ่ายก็ต้องจ่ายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพราะถ้ากิจการจ่ายเงินเร็วเกินไป หรือช้าเกินไปอาจจะก่อให้เกิดผลเสียกับกิจการได้ ดังนี้นะคะ หากการจ่ายเงินนั้นเกิดขึ้นเร็วเกินไป จะทำให้กิจการขาดสภาพคล่องหรือขาดเงินสดที่ใช้ในการดำเนินงานค่ะ และถ้าหากเราจ่ายช้าเกินไปนะคะ ก็อาจจะส่งผลเสียทำให้กิจการเสียประโยชน์ จากส่วนลดต่างๆที่เจ้าหนี้ให้หากเราจ่ายชำระในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจจะต้องเสียค่าปรับในการที่เราจ่ายเงินล่าช้าก็ได้ค่ะ ค่ะ การจ่ายเงินของธุรกิจนั้นเนี่ยนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมหลักๆของธุรกิจ ดังนี้ค่ะ ในธุรกิจบริการนะคะ การจ่ายเงินส่วนใหญ่ของธุรกิจ ก็จะเกี่ยวข้องกับการจ่ายเพื่อซื้อวัสดุ หรือการจ้างแรงงานมาเพื่อใช้ในการบริการ นอกจากนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ มาใช้ในการดำเนินงานก็ได้ค่ะ ในขณะที่ธุรกิจพาณิชยกรรม หรือธุรกิจซื้อมาขายไปนะคะ กิจกรรมหลักๆ ที่ทำให้กิจการต้องจ่ายเงินออกไป ก็จะมาจากการซื้อสินค้ามา เพื่อเก็บไว้และขายต่อไปค่ะ รวมไปถึงเรื่องของการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อใช้ในการขายสินค้า และการทำการตลาดนะคะ และในธุรกิจอุตสาหกรรมรายจ่ายหลักๆของธุรกิจนะคะ ก็จะเกี่ยวข้องกับการจ่ายไปเพื่อวัสดุ หรืออุปกรณ์รวมถึงค่าแรงต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตค่ะ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะคะ เราเรียกง่ายๆ ว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต หรือต้นทุนการผลิตค่ะ ต้นทุนการผลิตนั้นนะคะ ประกอบด้วยค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตค่ะ นอกเหนือจากการจ่ายเงินหลักๆ ของธุรกิจ แต่ละประเภทที่กล่าวไปแล้วนะคะ ว่ามีความ เกี่ยวข้องกับลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจแล้ว ก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆนะคะ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจทุกๆ ประเภทเหมือนๆกัน อันได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ที่จ่ายให้กับพนักงงานประจำหรือลูกจ้างรายวัน เพื่อตอบแทนให้กับการทำงานให้กับธุรกิจนะคะ ค่าสาธารณูปโภค เช่นค่าน้ำค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ในการประกอบกิจการของธุรกิจค่ะ ค่าจ้างเพื่อใช้บริการต่างๆ ที่ธุรกิจไม่สามารถทำได้เอง เช่น ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย ค่าเช่าซึ่งอาจจะเป็นค่าเช่าสถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการ หรือการเช่าสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่นเครื่องซีร็อกเพื่อใช้ในการดำเนินงานก็ได้นะคะ และค่าใช้จ่ายส่วนสุดท้ายที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ธุรกิจ ก็คือค่าบำรุงรักษา และค่าซ่อมแซม ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่ และใช้ในการดำเนินงาน และอีกอย่างนะคะก็คือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปจริง แต่ไม่ครอบคลุมในเนื้อหาที่กล่าวไปแล้วค่ะ ในการจ่ายเงินเพื่อ ค่าใช้จ่ายหลักๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานที่กล่าวไปแล้วนั้นนะคะ สามารถจ่ายได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายด้วยเงินสด ซึ่งโดยทั่วไปนะคะ ธุรกิจมักจะไม่จ่าย เงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยเงินสด เพราะมีข้อบกพร่องและมีช่องโหว่มากมายในการทำทุจริตนะคะ กิจการที่ใช้เงินสดในการจ่ายเงิน จึงมักจะมีการใช้บัญชีเงินสดย่อย เพื่อใช้ในการจ่ายค่าใช้จ่ายบางรายการที่มีจำนวนเงินไม่มาก และเป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เร่งด่วนเท่านั้นค่ะ 2. นะคะเป็นการจ่ายโดยการใช้เช็คของกิจการ ซึ่งเป็นช่องทางการจ่ายเงินที่เป็นที่นิยมที่สุดในงานหน่วยงานธุรกิจค่ะ เนื่องจากการจ่ายชำระเงินด้วยเช็คนั้นนะคะ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารเงินสดของกิจการได้ค่ะ เพราะเช็คนั้นสามารถกำหนดระยะเวลา เพื่อยืดระยะเวลาของการจ่ายเงินให้ยาวออกไปนะคะทำให้กิจการจ่ายเงินได้ล่าช้ากว่าที่ จำเป็นนะคะ โดยการใช้วิธีการลงวันที่ในเช็คล่วงหน้า และการจ่ายด้วยเช็คนี้นะคะ ยังเป็นการจ่ายที่มีการควบคุมที่ดี เพราะสามารถระบุผู้รับเงินได้ โดยการขีดข้อมที่เช็คค่ะ รวมถึงเช็คนั้นเนี่ยนะคะ ยังสามารถนำไปเป็นหลักฐานการจ่ายเงินที่ฟ้องร้องกันได้ตามกฎหมายด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะ กิจการอาจจะเลือก การจ่ายเงินด้วยการใช้เช็คธนาคารก็คือการที่นักกิจการนั้นนะคะนำเงินสดไปซื้อเช็คของธนาคาร และนำไปจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินต่อไปค่ะ เพราะเช็คธนาคารนั้นนะคะ มีความน่าเชื่อถือมากกว่าเช็คของกิจการที่กล่าวไปแล้วในข้อก่อนหน้านี้ เนื่องจากว่าในกรณีที่เป็นเช็คกิจการนี้นะคะ กิจการมีหน้าที่จะต้องบริหารจัดการเงินสดในบัญชีเงินฝาก ของกิจการให้มีเพียงพอกับการจ่ายเช็คค่ะ ช่องทางถัดไปนะคะคือช่องทางของการโอนเงินผ่านบัญชีค่ะ ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะคะ ก็คือแทนที่จะต้องถือเช็ค หรือถือเงินสดไปจ่ายณนะที่ทำการของผู้รับเงิน ก็จะเป็นการโอนเงินผ่านทางบัญชีของผู้รับเงินค่ะ ซึ่งกรณีนี้นะคะอาจจะเป็นจะเป็นการจ่ายเพื่อจ่ายรายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำกับผู้รับเงินคนเดิมๆ เช่น การจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงงานของกิจการ ซึ่งธนาคารนะคะ จะเป็นตัวช่วยในการจ่ายเงินตรงนี้ เป็นการโอนเงินผ่าน เข้าบัญชีของพนักงงานแต่ละคนเป็นเงินเดือนที่จ่ายในแต่ละเดือนค่ะ นอกจากนี้นะคะ กิจการยังอาจจะจ่ายเงินด้วยแบงก์ดาฟซึ่งดราฟนี้นะคะก็คือเป็นคำสั่งสำหรับการจ่ายเงิน ซึ่งให้บริการโดยธนาคารพาณิชย์ต่างๆค่ะดราฟนี้นะคะ มักจะใช้เพื่อเป็นการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานรับเงินที่อยู่ในต่างประเทศค่ะเพราะมีสัญญาแล้วก็มีเรื่องของการโอนเงินระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ และช่องทางสุดท้ายที่จะกล่าวถึงตรงนี้นะคะ ก็คือเป็นการ จ่ายเงินด้วยตั๋วเงินค่ะ ตั๋วเงินนั้นนะคะเป็นสัญญาการใช้เงินที่ออกโดยผู้จ่ายนะคะ แล้วก็จะมีจำนวนดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในตั๋วสัญญาด้วย ซึ่งการใช้ตั๋วเงินจ่ายนี้นะคะ ก็ไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายแล้วในปัจจุบัน แต่ก็ยังสามารถใช้ในทางธุรกิจได้อยู่ค่ะ ต่อมา เรามาดูขั้นตอนการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นประจำวันกันนะคะ อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าการจ่ายเงินนั้นเกิดขึ้นที่ฝ่ายการเงิน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องของการจ่ายเงินค่ะ และเราจะกล่าวถึงเรื่องของการจ่ายเงินด้วยเช็ค สั่งจ่ายของกิจการนะคะ ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้ค่ะ ในการบริหารการเงินนะคะ เมื่อถึงเวลาที่จะต้องจ่ายเงิน กิจการมักจะมีการกำหนดให้มีการวางบินจากผู้จำหน่ายก่อนนะคะ โดยเมื่อฝ่ายการเงินได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่ายแล้ว ก็จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงินแต่ละรายการนะคะ ว่าการจ่ายเงินนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจ่ายเงินที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้า เช่นมีการวางบินจากผู้จำหน่ายเพื่อชำระค่าสินค้า ฝ่ายการจ่ายเงินก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของการรับสินค้า ใบสั่งซื้อ แล้วก็ใบแจ้งหนี้นะคะ ว่ามีความถูกต้องตรงกันหรือเปล่าในเรื่องของจำนวนเงิน หลังจากมีการตรวจสอบหลักฐานประกอบการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะ ฝ่ายการเงินก็จะทำการจัดทำเช็คค่ะ ก็คือเป็นการเขียนเช็คลงไปในสมุดเช็คของกิจการนั่นเอง เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของเช็คที่เขียน กับเอกสารที่ประกอบการจ่ายเงินแล้วนะคะ ก็จะส่งไปอนุมัติจ่ายโดยการลงชื่อในผู้มีสิทธิ์ลงนามในเช็คของกิจการค่ะ เช็คที่ทำการลงนามแล้วนะคะ ก็จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งทำทะเบียนควบคุมเช็คค่ะ เพื่อให้รู้ว่ามีเช็คกี่ใบที่ทำการเซ็นแล้ว และรอให้ผู้จำหน่ายมารับค่ะ แล้วเมื่อถึงกำหนดชำระเงินนะคะ ่ายของผู้จำหน่าย ก็จะมีหน้าที่นำใบเสร็จรับเงินค่ะ มาแลกกับเช็คที่กิจการได้จัดเตรียมเอาไว้นะคะ เพื่อรับเช็คกลับไปค่ะ ซึ่งกระบวนการนี้นะคะ ก็จะสิ้นสุดลงเมื่อฝ่ายการจ่ายเงินได้รับใบเสร็จรับเงินจากผู้จำหน่าย และได้ให้เช็คกับผู้จำหน่ายไปค่ะ เรามาต่อกันด้วยขั้นตอนรายการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากและเช็คนะคะ การทำงานของฝ่ายการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากและเช็ค มีดังต่อไปนี้ค่ะ ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ทำการเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝาก และเช็คให้มีความปลอดภัยนะคะ ซึ่งในการเก็บรักษาให้ปลอดภัยนี้ อาจจะต้องอาศัยตู้เซฟหรือระบบการควบคุมที่ดี ในการเก็บให้มันมีความปลอดภัยค่ะ 2. นะคะจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับสมุดเงินฝาก ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารฝากเงินถอนเงินจากบัญชีนะคะ เพื่อนำเงินสดไปฝากธนาคาร หรือถอนเงินสดจากจากธนาคารมาใช้ในการดำเนินงานค่ะ การจัดทำเอกสารการฝากและการถอนเงินจากบัญชีนั้น จะต้องได้รับการอนุมัติการนำฝาก หรือการถอนเงินก่อนนะคะ โดยการ ถอนเงินนั้นอาจจะต้องมีการจัดทำเอกสารมอบอำนาจ เพื่อทำการแทนเจ้าของบัญชีด้วยค่ะ เมื่อจัดทำเอกสารเสร็จแล้วนะคะ ฝ่ายการเงินก็จะมีหน้าที่นำเอกสารและสมุดเงินฝากนั้น ไปดำเนินการฝากหรือถอนเงินกับธนาคารค่ะ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วนะคะ เงินสดและใบนำฝากเงินที่เกี่ยวข้องและดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะต้องถูกนำมาเก็บรักษา และส่งเอกสารไปที่ฝ่ายบัญชี เพื่อทำการบันทึกการเคลื่อนไหวของสมุดเงินฝากต่อไปค่ะ หน้าที่ที่ 3 นะคะ เป็นหน้าที่ในการตรวจสอบและการจัดทำรายงาน ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของสมุดเงินฝากธนาคารของกิจการค่ะ เนื่องจากการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากนั้นนะคะ ไม่ได้เกิดขึ้นจากฝ่ายกิจการทางฝ่ายเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝากหรือการถอนนะคะ หากกิจการมีการรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต สมุดเงินฝากของธนาคารก็จะเป็นช่องทางที่ทำให้กิจการได้ทราบว่า หน่วยงานเจ้าของบัตรเครดิต ได้ทำการเอาเงินฝากเข้ามา ในบัญชีธนาคารแล้วค่ะ ซึ่งยอดเงินที่นำฝากเข้ามานั้นนะคะ ก็จะเป็นยอดเงินที่หลังจากการหักค่าธรรมเนียม การจ่ายเงินผ่านทางบัตรเครดิตของธนาคารแล้วค่ะ รายการเคลื่อนไหวของ สมุดบัญชีเงินฝากตรงนี้นะคะ จะต้องถูกจัดทำในรูปแบบของงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร แล้วก็ส่งเอกสารของการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เหล่านี้นะคะ ให้กับฝ่ายบัญชีเพื่อทำการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ ต่อมานะคะ มาดูรายการที่เกี่ยวกับเช็คกันค่ะ ฝ่ายการเงินนั้นนะคะ มีหน้าที่ในการจัดเก็บรักษาเช็ค ทั้งในรูปแบบของสมุดเช็คเปล่าของกิจการนะคะ เช็คของกิจการที่จัดทำขึ้นแล้วเพื่อรอสั่งจ่าย รวมไปถึงเช็ครับของลูกค้านะคะที่ได้รับจากการชำระเงิน การจัดเก็บรักษาเช็คนั้นนะคะ ต้องจัดเก็บให้มีความปลอดภัย เพราะว่าเช็คสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ในอนาคตค่ะ การจัดเก็บให้ปลอดภัยในที่นี้นะคะ ก็ต้องมีการจัดทำในรูปแบบของทะเบียนควบคุม ก็คือมีการบันทึกว่าเช็คเลขที่เท่าไหร่ สั่งจ่ายจากใคร เพื่ออะไรและมีจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะ วันที่ที่เช็คนั้นจะถึงกำหนดคือวันที่เท่าไหร่ ต้องเก็บไว้ในเอกสารให้เรียบร้อยค่ะ ส่วนตัวเช็คเองนะคะ ทั้งเช็คเปล่า และเช็คที่ใช้งานแล้ว ก็ต้องถูกจัดเก็บในเซฟให้มีความปลอดภัยค่ะ หน้าที่ที่ 2 ที่เกี่ยวกับเช็คนะคะ เป็นหน้าที่ในการสั่งจ่ายเช็คให้กับผู้จำหน่าย หรือเจ้าหนี้นะคะ เป็นค่าสินค้าบริการที่เราได้รับแล้วนะคะ นอกจากนี้นะคะ ฝ่ายการเงินยังมีหน้าที่ในการดูแลรักษาเงินสดของกิจการด้วยค่ะ เงินสดในที่นี้นะคะ หมายถึง ธนบัตร รัฐบาลเหรียญกระสาบ เช็คธนาคารและสมุดบัญชีเงินฝากค่ะ การรักษาเงินสดนั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ครบถ้วนไม่สูญหาย เนื่องจากว่าเงินสดเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมาก เมื่อมีการเปลี่ยนมือ หรือมีการเปลี่ยนเจ้าของก็จะไม่สามารถเอากลับมาเป็นของเราได้อีกแล้วนะคะ เป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการทุจริตในกิจการได้มากที่สุดเลยค่ะ โดยการรักษาให้ความมีความปลอดภัยนั้น ฝ่ายการเงินควรจะมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้นะคะ อันที่1มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดูแลเงินสด ให้เป็นบุคคลเฉพาะ และสามารถ ระบุได้ว่าใครเป็นคนทำนะคะ แล้วก็ทำการแยกหน้าที่นี้ออกจากผู้ที่ทำการบันทึกรายการเกี่ยวกับเงินสดด้วยค่ะ อันดับที่ 2 นะคะ ควรจะมีการตรวจสอบระหว่างผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินสดอย่างสม่ำเสมอ โดยที่ไม่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้า เช่น การเข้าขอเข้าตรวจนับเงินสดทุกสิ้นวันนะคะ เพื่อยืนยันกับยอดที่บันทึกเอาไว้ 3. นะคะ มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับเงินสดและรายการที่เทียบเท่าอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา ไม่ควรที่จะเก็บไว้แล้วมาบันทึกเมื่อตอนสิ้นวันเท่านั้นนะคะ ข้อ4นะคะ ไม่เก็บเงินสดไว้ในสถานที่ทำการ เกินกว่าจำนวนที่จำเป็น เงินสดส่วนเกินนั้นนะคะควรจะนำเข้าฝากธนาคารอย่างสม่ำเสมอและทันที เพื่อป้องกันการสูญหายค่ะ ข้อ 5 เมื่อมีการจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่าย หรือมีการซื้อสินค้าในมูลค่าที่ไม่มากนะคะ ก็ใช้เงินสดได้ แต่ถ้าเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามากๆ เกินกว่าที่กิจการ คาดว่าจะจ่ายด้วยเงินสดได้นะคะ ก็ควรจะใช้เช็คเป็นการสั่งจ่าย แล้วก็ขีดค่าผู้ถือไว้ด้วยค่ะ หรือที่เราเรียกว่าเป็นการขีดค่อม และ Account p r i อ r y นั่นเองนะคะ และข้อที่ 6 ค่ะ มีการใช้ระบบเงินสดย่อย เพื่อใช้ในการจัดการการจ่ายเงินจำนวนน้อยๆของกิจการทำการกำหนดผู้ดูแลรักษาเงินสดย่อย แล้วก็กำหนดวงเงินสดย่อยให้เพียงพอต่อการใช้งาน และไม่มากจนเกินไปนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ที่กล่าวไปแล้วนะคะ เป็นเรื่องของการทำงาน ความรับผิดชอบของฝ่ายการเงิน คิดว่าเนื้อหาที่พูดไปคงจะทำให้ท่านมีความรู้ และสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองได้ ไม่มากก็น้อยนะคะ แต่ยังเหลือการทำงานความรับผิดชอบของฝ่ายบัญชี อย่าลืมติดตามตอนต่อไปในคลิปถัดไปนะคะ thank you